โอเคนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนละกันนะ วันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับเป็นการไลฟ์สตรีมเกมผ่านทางโปรแกรมผ่านทางนิโมละกันนะฮะ อันดับแรกเนี่ยไลฟ์สตรีมเกมนะฮะโดยใช้คอมพิวเตอร์นะไลฟ์ในนิโมใช่ไหมครับ อันดับแรกเราต้องมีตัวโปรแกรมในการไลฟ์สตรีมก่อนนะฮะ เบื้องต้นผมขอแนะนำเป็นตัว OBS ละกันนะครับ เนื่องจากว่ามันใช้งานง่ายแล้วก็ ฟรีด้วยนะครับผมมันเป็นซอสที่ใช้งานง่ายและฟรีนะฮะฉะนั้นเพื่อนๆ น่าจะใช้งานได้ดีที่สุดแล้วสำหรับตัวนี้อันดับแรกเลยเราต้องมีตัวโปรแกรม OBS ก่อนนะฮะก่อนที่จะเริ่มไลฟ์สตรีมนะฮะก็ไปสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www obsproject.com นะฮะหลังจากที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยนะฮะหน้าจอแรกเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้เลยนะฮะตามระบบปฏิบัติการนะฮะใครใช้ Windows นะก็กดตัวนี้ ใครใช้ Mac OS ก็กดตัวนี้ ใครใช้ Linux ก็กดตัวนี้นะฮะ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วน่าจะร้อยละ90%นะ น่าจะเป็น Windows นะฮะ ก็กดที่ Windows เลยนะฮะ เราก็จะทำการดาวน์โหลดโปรแกรมนะฮะ หลังจากดาวน์โหลดโปรแกรมเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปติดตั้งนะครับ ซึ่งผมจะไม่สอนนะฮะการติดตั้งโปรแกรม เนื่องจากว่า มันน่าจะเป็นกันทุกคนอยู่แล้วนะฮะ แค่ดับเบิลคลิกแล้วก็เน็กเน็กเน็กอย่างเดียวนะฮะ น่าจะไม่มีปัญหา หลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ มันก็จะได้หน้าต่างเนี่ยฮะ ตัวนี้นะครับเป็น OBS Studio ขึ้นมานะฮะ แล้วก็กดเข้าไปนะฮะ OBS Studio นะครับผม ก็จะได้นี่ครับหน้าจอประมาณนี้ ถ้าเราเปิดครั้งแรกนะฮะ เปิดใช้งานครั้งแรกก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผม ตรงนี้นะฮะคือซีนนะครับซีนนี่คือหมายความว่า ถ้าเราสลับซีนเนี่ยมันก็จะเหมือนการแบบข้ามหน้าจอเข้าใจความรู้สึกไหมฮะ แบบว่าอตอนแรกเนี่ยซีนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าแรกนะอาจจะเป็นปกคลิปก็ได้นะฮะซีนที่ 2อ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดอย่างนี้ให้ดูแล้วกันนะฮะแบบที่ผมเคยทำไว้นะครับ อันนี้มีไหมวะไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้น่าจะมีหรือเปล่า ไม่มีฮะเดี๋ยวนะ บางทีผมทำไว้หลายอันก็จะงง อ่ะ อันนี้ละกันนะครับ เป็นโดราทูนะฮะ ซีนแรกเนี่ยโอเพนใช่ไหมครับ มันจะเป็นหน้าแรกเลยใช่ไหมพอซีนที่2นะครับ ก็จะเป็นหน้านี้นะครับสลับซีนไปซีน3ซีน4นะครับ แล้วก็ซีน5ซีนก็คือจะประมาณเนี้ยนะอารมณ์ประมาณแบบว่า ตัดหน้าจอเข้าใจความรู้สึกไหมฮะ อารมณ์ประมาณการตัดหน้าจอนั่นแหละนะครับผม อ่ะ ทีนี้เรามาดูนะครับ ซีนเรารู้จักกันไปแล้วทีนี้เรามาดูตรงคำว่าซอสนะฮะซอสเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเรานะฮะจะเอาอะไรมาไว้ในหน้าจอที่คนดูจะได้ดูบ้างนะครับเช่น เช่นนะครับเช่น เดี๋ยวผมเปิดอันนี้ให้ดูนะฮะเปิดไอที่ผมไม่นั่นให้ดูนะครับ เช่นอ่ะอันนี้นะครับเป็นจาอันนี้ผมปิดไว้นะฮะถ้าเราเปิดปุ๊บเนะมันจะมีอันนี้เป็นถังโดเนทนะฮะผ่านทางทวิสเตอร์ อ้ผ่านทางไม่ใช่ทางทวิสเตอร์ผ่านทางทวิสทีวีที่ผมทำไว้นะฮะก็ผมปิดไว้นะครับ อันนี้เป็นกล้องอ่านี่กล้องเว็บแคมนะครับถ้าใครมีเว็บแคมอยากจะเปิดก็เอาแอสเข้ามาใส่ได้นะฮะอ่าอันนี้เป็น Donate Alert นะครับอันนี้เป็น Event List Event List ก็จะเป็นอ่าของทวิสนะฮะทาง Nemo TV ไม่มีผมก็ปิดไป Alert ก็ปิดไปก็ได้นะฮะส่วนตรงนี้เป็น สกอร์บอร์ดนี่เป็นซีนแรกที่ผมเปิดให้ดูใช่ไหมถ้าเราปิดปุ๊บ มันก็จะมีแค่นี้ ส่วนอันนี้เป็นวิดีโอแบ็กกราวถ้าเราปิดวิดีโอแบ็กกราวไป มันก็จะมืดๆแบบนี้เห็นไหมฮะแค่นี้เองครับ ง่ายๆ ใช่ไหมครับ หลังจากนั้นนะครับ วิธีการแรกเราก็ต้องมาแอดก่อนนะครับว่าเราจะให้เพื่อนๆเห็นอะไรบ้างนะครับ หรือเราจะไลฟ์สตรีมอะไรไปบ้าง อันดับแรกก็ไม่น่าจะเยอะอะไรนะครับ ก็จะเป็นพวก อ่ะรูปแอดรูปได้นะฮะจะใส่รูปขนาดไหน นะครับแอดแอดหน้าจออ่ะนั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะมีแค่ display port display port หมายความว่าไงนะฮะหมายความว่าถ้าเรามองเห็นอะไรนะฮะคนดูก็จะเห็นแบบนั้นอันนี้ผมเปิดหน้า OBS อยู่เห็นไหมครับว่าคนดูก็เห็น OBS เหมือนผมนะฮะเปิดหน้านี้อยู่คนดูก็จะเห็นหน้านี้เหมือนผมเลยนะครับนี่คือ display port นะฮะผมไม่แนะนำตัวนี้เท่าไหร่นะฮะเพราะว่า บางทีเนี่ยเราอาจจะพับจอทำนู่นทำนี่หลายครั้งนะฮะมันทำให้ตัวโปรแกรมเนี่ยมันก็จะวุ่นวายยุ่งยากไปหน่อยนะฮะส่วนตัวนี้นะครับเป็นเกมแคปเจอร์นะฮะก็เอาไว้แคปเจอร์เกมที่เราจะเปิดเปิดนะฮะเปิดให้เพื่อนๆได้ดูกันอย่างเช่นอ่าผมเอาเกมอะไรดีล่ะอ่าเป็นฮาร์สโตนแล้วกันนะฮะสมมุติ สมมุติว่าผมจะเปิดฮาร์สโตนให้เพื่อนๆ หรือไลฟ์สตรีมเกมฮาร์สโตนนะฮะผมก็เปิดตัวโปรแกรมเกมขึ้นมา นะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ ผมขี้เกียจไปตัดต่อนะผมอาจจะใส่อย่างนี้ทั้งม้วนเลยนะครับ ก็คือแบบรวดเดียวจบไปเลยนะฮะอ่าหลังจากที่เราเปิดตัวเกมขึ้นมาแล้วนะครับผมทีนี้เราจะเอาหน้าจอเกมเนี่ยนะฮะให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกนะครับที่เกมแคปเจอร์นะฮะเลือก Capture Specify นะฮะแล้วก็ Windows เป็น Hearthstone นะครับเสร็จปุ๊บ กด Open นะฮะ เดี๋ยวมันก็จะขึ้นมานะ ได้ไหมถ้ามันไม่ได้นะครับ ถ้ามันไม่ได้หรือมันไม่ขึ้นเนี่ยนะครับ เนี่ยมันไม่ขึ้นแบบนี้เนี่ย ผมแนะนำให้เปลี่ยนนะครับ ใช้เกมแคปเจอร์ เกมบางเกมจะใช้เกมแคปเจอร์ไม่ได้ ฉะนั้นปรับได้นะ อ่ะ อันนี้แสดงว่ามันขึ้นมา มันขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กดที่คลิกขวานะครับ แล้วก็ไปเลือกที่มันไม่เต็มจอใช่ไหมครับ แล้วก็เลือก transform s t r รทท h to scene นะฮะแค่นี้เองเสร็จแล้วเรียบร้อย นี่ไง หน้าจอเกม อันนี้หน้าจอเกมผมอันนี้หน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นเหมือนกันเด้เลยใช่ไหมแต่ขอบนอกอะ่ะผมจะทำอะไรก็ได้นะขอบนอกแบบเนี้ยผมจะเปิดแชทมาอ่านอย่างเงี้ยก็เปิดแชทมาอ่านได้นะฮะหรือจะเปิดเว็บอื่นๆดูก็สามารถดูได้เนี่ยฮะประมาณนี้นะครับเราอาจจะแอดอันอื่นเข้าไปเพิ่มเหมือนผมที่ผมทำ นะฮะอ่านอย่างเช่นผมมีกล้องเว็บแคมผมอาจจะแอดเว็บแคมเข้าไปอีกนะฮะนี่ไงปึ๊บเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้มันกล้องใหญ่ขนาดไหน แล้วก็เอาวางไว้ตรงไหนนะฮะแอดแอดแอดพวกรูปภาพแอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เอาใส่ไว้ในซีนที่คุณอยากจะโชว์ให้ดูได้เลยนะครับผมบางคนอาจจะมีสปอนเซอร์โลโก้อะไรเงี้ยนะอาจจะเป็นผมมีสปอนเซอร์ครับผมจาก เว็บนู่นเว็บนี่อะไรอย่างเงี้ยอยากจะใส่เข้าไปอีกอ่ะสมมุติว่าผมมีสปอนเซอร์เป็นสุพรรณบุรีอีสปอร์ตแล้วกันนะฮะผมก็แอดรูปมันเข้ามานะครับนี่ อย่างนี้ใช่ไหมฮะก็วางไป อยากให้หน้าจอวางตรงนี้อ่ะนี่อย่างนี้ เสร็จปุ๊บเรียบร้อยนะฮะถือว่าเราแต่งตัวแต่งตัวซีนอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะต้องมาไลฟ์สตรีมใช่ไหมครับ วิธีการไลฟ์สตรีมนะครับ เราต้องไปเซตค่าก่อนนะครับ ไปดูที่เซตติ้งนะครับผม ตรงนี้เปลี่ยนสามารถเปลี่ยนภาษาได้นะฮะ ใครเก่งภาษาอะไรก็สามารถเลือกได้นะ มันมีภาษาไทยด้วยนะฮะ แต่ผมจะใช้เป็นภาษาอังกฤษนะผมถนัดมากกว่านะครับผม หลังจากนี้นะฮะ มาดูที่ตัว output ก่อนนะฮะ ความเร็วอินเทอร์เน็ต ผมแนะนำนะฮะ ถ้าใครจะสตรีมความชัดที่สุดนะฮะ ให้เป็น 6,000 kbps นะฮะ นี่คือชัดที่สุดคือ 1080p นะฮะ ถ้าใครได้ต่ำกว่านี้เนี่ยความคมชัดมันจะไม่เยอะนะฮะผมแนะนำเป็น 6,000 kbps นะฮะหลังจากนี้ก็เนี่ยตั้งตามนี้ตามผมเลยก็ได้นะฮะนี่ครับ อันนี้คือความคมชัดนะเป็นแบบ 16ต่อ9นะฮะความขนาดหน้าจอก็ 1980คูณ1080นะฮะอาจจะปรับรีรีเกตออกมาก็ได้เป็น2 1280คูณ720 ก็ได้แต่ผมอยากให้คนดูดูชัดๆ เลยก็คือ 1900 120คูณ1080นะฮะ แล้วก็ตรงนี้เฟรมเรท เฟรมเรทนี่คือตัวที่จะทำให้หน้าจอเราสมูทหรือเปล่านะฮะเฟรมเรทก็อยู่ที่ 60 fps นี่คือสูงที่สุดนะฮะ นี่ฮะสูงที่สุดที่เราจะสามารถสตรีมได้นะครับผมก็ตั้งค่าตามนี้ได้เลยนะครับ หลังจากสตรีมตั้งค่าตามนี้เสร็จแล้ว ทีนี้เรามาดูตรงที่เราจะสตรีมนะครับ ให้เลือกตรงนี้นะครับเป็นคัสตอมนะฮะ แล้วเอาเซิร์ฟเวอร์กับสตรีมคีย์ของ Nemo TV ของตัวเองมาใส่ ทีนี้เราจะหาเซิร์ฟเวอร์กับสตรีมคีย์ได้ที่ไหนนะครับ ก็เข้าไปที่เดี๋ยวนะ สักครู่นะฮะก็เข้าไปที่ตัว Nemo TV ของเรานั่นแหละนะครับผม ไปที่ Nemo TV ของเรานะฮะไปที่ตรงนี้นะครับ ผม กดคลิกที่หน้าจอเลยนะครับ เสร็จปั๊บ ก็จะไปที่นี่ครับ Steam URL นะครับผม ผมแนะนำให้ใช้ไลน์3นะฮะเพราะว่าไลน์1ไลน์2คนใช้เยอะแล้วตัวโปรแกรม OBS มันจะสะดุด ผมแนะนำใช้ไลน์3ผมลองใช้มา 1 2 3 4ไลน์เนี่ยผมลองใช้มาทุกอันแล้วนะฮะไลน์3ดีสุดนะฮะก็ Copy ครับตัวนี้ Copy แค่ตัวนี้นะครับ ไปวางไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ครับผม แล้ว Copy ตัวล่างครับ Copy อันล่างครับ อันนี้สตรีมคีย์ของใครของมันนะฮะไม่สามารถลอกกันได้นะ ไปวางไว้ที่ข้างล่างตัว URL บนเนี่ย URL เนี่ยเอาไปวางไว้ที่เซิร์ฟเวอร์นะครับ เข้าใจไหมฮะ แล้วก็สตรีมคีย์เอาวางไว้ที่สตรีมคีย์นะครับพอวางเสร็จปุ๊บกดแอปพลายโอเคหลังจากนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับกดสตรีมสตาร์ทสตรีมมิ่งได้เลย มันก็จะไปออนไลน์ทันทีนะครับ แล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะฮะ ถ้าเราไม่ได้ย้ายช่องถ่ายทอดสด ใช้ตัวเนี้ยได้ตลอดไปเลยนะครับ หลังจากนั้นพอเราจะปิดสตรีมแล้วก็กดตรงนี้อีกทีปุ๊บ มันก็จะดับสตรีมให้เองนะฮะ กดตรงนี้อีกทีปุ๊บ รอบหน้าเราจะมาสตรีมอีกนะครับ แล้วเราไม่ต้องการเปลี่ยนอะไรเลยนะครับในตัวในตัว Nemo TV เราก็มากดตรงนี้ปุ๊บมันก็ไลฟ์สตรีมได้เลยนะฮะ ก็สำหรับเพื่อนๆ ที่ออยู่ในสังกัด นะครับนีโมทีวีนะฮะแล้วก็มีอะไรจะสอบถามก็สามารถมาสอบถามอาจารย์โอมได้นะ อาจารย์โอมอยู่สังกัดตะก้านะฮะ TKX โอมเซนเซนะ A O M S E N S E I นะฮะผมถ้ามีปัญหาอยากสอบถามสามารถส่ง direct message มาหากันได้นะครับผม โอเค นะวันนี้ก็เข้าๆประมาณนี้แล้วกัน แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม จะเป็นอะไรก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันฮะ